Thank you. ฒนาการด้านดนตรี นาฏศิลป์ของเด็กประถมวัย ลักษณะพัฒนาการ พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อใหญ่เจริญกว่ากล้ามเนื้อเล็ก ความสัมพันธ์ของอวัยวะต่างๆ ยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควร ช่วงความสนใจสั้น เด็กวัยนี้จะมีจินตนาการสูง มีพัฒนาการทางภาษาเรียนรู้คำศัพท์ และเข้าใจความหมายของคำศัพท์ได้มากขึ้น พัฒนาการด้านดนตรีนาฏศิลป์ของเด็กประถมวัย ลักษณะกิจกรรม เคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง จะใช้ท่าทางง่าย ๆ เช่น แกว่งมือ โบกมือ กำมือ แบมือ เพื่อช่วยในการพัฒนากล้ามเนื้อเด็ก การเล่นดนตรีควรเป็นพวกเครื่องเคาะจังหวะ การปฏิบัติท่ารำ ตั้งวง จีบ วาดแขนยังทำได้ไม่ดีนัก ครูยังต้องมีบทบาทในการนำการร้องเพลงและให้เด็กร้องเพลงตามครู การเลือกเพลง ควรเลือกเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับประสบการณ์เด็ก และกิจกรรมในแต่ละอย่างไม่ควรเกิน 15 นาที พัฒนาการด้านดนตรีนาฏศิลป์ของเด็กประถมวัย ลักษณะกิจกรรม ให้มีการแสดงบทบาทสมมุติประกอบเพลง มีการร้องเพลงขคอจังหวะ และแสดงท่าทางประกอบบทเพลงอย่างง่าย ๆปรบมือเป็นจังหวะ และเล่นเครื่องเคาะจังหวะ เช่น ก้าวเท้า ย่ำเท้า ยกเท้าตามจังหวะ เล่นเครื่องดนตรีที่มีเสียงแน่นอนได้ เช่น ตีระนาด ตีกรอง อังกะลุง และฝึกปฏิบัติภาษาท่านาตศิลป์ ลักษณะกิจกรรมอย่างง่ายๆได้ พัฒนาการด้านดนตรีนาฏศิลป์ของเด็กประถมวัย ลักษณะกิจกรรม ฝึกปฏิบัตินาฏยศัพท์เบื้องต้นง่ายๆ เช่น ตั้งวง จีบได้ สามารถทำกิจกรรมได้นานถึง 30 นาที แต่ก็ขึ้นอยู่กับช่วงอายุของเด็ก เช่น 3 ขวบ 4 ขวบ 5 ขวบ หรือว่า 6 ขวบ กระตุ้นให้เด็กมีจินตนาการทางด้านดนตรีนาฏศิลป์ จัดกิจกรรมดนตรี นาฏศิลป์ในหลายๆ แบบ เช่น เต้นรำร้องเพลง ที่มีการแสดงละครประกอบ เล่นเรียนแบบลีลาสัตว์ พัฒนาการด้านดนตรีนาฏศิลป์ของเด็กประถมวัย ลักษณะกิจกรรม แต่งเพลงง่ายๆได้ และสามารถจำเนื้อเพลงได้ดีทำท่าทางตามแบบนาฏศิลป์อย่างง่ายๆได้ แสดงความสามารถต่อหน้าผู้อื่นได้ thank you